วัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาพูดถึงในเรื่องของลักษณะการสอบ m o s Certificate เวอร์ชัน2013 นะคะ ดังที่กล่าวมาแล้วนะคะ ก็คือ m o s Certificate ก็คือใบประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office นะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยตั้งแต่เวอร์ชัน2007นะคะ2010 และก็ 2013 ค่ะ โดยในแต่ละเวอร์ชันนะคะ ก็ ได้มีการออกแบบชุดโปรแกรมนะคะ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของการปฏิบัติงาน และความต้องการทางธุรกิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนนะคะ สามารถนำไปใช้เพื่อการอบรมพัฒนาทักษะและคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงาน และมีความเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดู ในรูปแบบของการสอบใบประกาศนียบัตร m o s Certificate นะคะ ก็คือในการสอบในแต่ละวิชานะคะ เราจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 50 นาทีค่ะจำนวนข้อสอบนะคะในแต่ละวิชามีประมาณ 17ถึง20 ข้อนะคะ อันนี้สำหรับเวอร์ชัน2013 นะคะ ก็คือมันจะมีข้อสอบ 1 ข้อใหญ่นะคะ แต่ จะมีโจทย์ย่อย ๆ ภายในไปอีกนะคะ แล้วก็โจทย์คำสั่งนะคะ และเมนูนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย ลักษณะการสอบนะคะ ก็จะเป็นการ สุ่มข้อสอบแบบเรนดอมนะคะ ผู้สอบนะคะก็จะทราบผลทันทีเลยเมื่อสอบเสร็จนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้อง ลงทะเบียน ลงทะเบียนผ่านเบอร์ไวเว็บของ certiport.com นะคะ โดยมีการลงทะเบียน หรือว่าเรารีจิเตอร์ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบนะคะ โดยข้อมูลนี้ก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์หลังจากที่เราสอบเสร็จนะคะ โดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย จากนั้นเราก็ซับมิดนะคะ แล้วก็เป็นการลงทะเบียนที่สมบูรณ์นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวกับการลงทะเบียนในเซอร์ติพอร์ตนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์การใช้งานนะคะ ต่อไปก็กดปุ่ม submit นะคะ แล้วก็จะมีโปรแกรมนะคะ ก็จะมีหลากหลายให้เลือก แล้วก็คลิกฟินิชนะคะ ต่อไปก็เราสามารถล็อกอินล็อกเอาเพื่อที่จะเข้าไปดูผลคะแนนของเราได้ในเว็บของเ์ติ t i f o r นะคะ รวมถึงมีสำเนาออนไลน์ของใบเซอร์นะคะค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บเซอร์ติฟ r ของได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเตรียมตัวอสอบมอสติฟิเคนะคะเราควรฝึกใช้งานนะคะ แล้วก็ศึกษาในการใช้คำสั่งต่างๆนะคะตามหัวข้อการทดสอบนะคะหรือว่า objective นะคะให้คล่องและก็เข้าใจ และควรฝึกใช้โปรแกรมที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ เพราะว่าโจทย์ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะ ซึ่งให้ผู้เรียนนะคะ ต่อไปก็จะเป็นหน้าต่างของอระบบสอบนะคะ อันนี้จะเหมือนกับตัวระบบเลยนะคะ อันนี้อยากจะให้ผู้เรียนนะคะ อ่านโจทย์คำถามอย่างระมัดระวังนะคะ ควรอ่านให้จบทั้งหมดก่อนแล้วค่อยลงมือทำหลังจากทำเสร็จก็ควรทบทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อให้แน่ใจว่าทำครบแล้วนะคะ หลังจากนั้นผู้เรียนนะคะจะต้องบันทึกหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นตามโจทย์นะคะ ส่วนการตอบสนองก็คือ ถ้าเกิดผู้เรียนทำเกินคำถาม ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองที่ผิดนะคะ และอาจจะทำให้ คะแนนของผู้เรียนอะน้อยลงได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างโจทย์คำถาม ซึ่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นโจทย์คำถามหลัก ๆ ส่วนด้านขวามือนะคะ เราก็จะเห็นว่าจะมีคำสั่งย่อยลงมานะคะ สุดท้ายนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบเวลานะคะ เวลาในการสอบก็ก็จะอยู่ด้านล่างนะคะ เวลาในการสอบมันจะมี 50 นาที แล้วก็เวลาจะเริ่มทำการนับถอยหลังนะคะ โดยเริ่มจาก 50 นาทีลงไป เพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูความสัมพันธ์ของเวลานะคะ และก็จำนวนข้อสอบที่เหลือด้วยค่ะ หลังจากที่เราสอบเสร็จนะคะ เราก็จะทราบผลทันทีเลยค่ะ ว่าเราได้ขีดคะแนน ในส่วนของ section analysis นะคะ เราได้กี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะแบ่งหัวข้อย่อยไปนะคะ เกณฑ์การให้คะแนนนะคะ ผู้เข้าทดสอบนะคะ จะต้องได้ 700 คะแนนขึ้นไปนะคะ ถึงจะผ่านทุกโปรแกรมเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือว่า PowerPoint ค่ะ